สวัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ ในบทสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือการประชุมทางไกล ที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกัน โดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนหรือกลุ่มคน ซึ่งอยู่คนละสถานที่สามารถติดต่อกันได้ทั้งภาพและเสียง โดยผ่านทางจอภาพ ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือ ผู้ชมที่ฝั่งหนึ่งจะเห็นภาพของอีกฝั่งหนึ่งปรากฏอยู่บนจอ ภาพของตัวเอง และภาพของตัวเองก็จะไปปรากฏยังจอภาพของฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกัน Google Hangout เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีมาใช้ติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งจะเน้นการติดต่อสื่อสารออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการติดต่อระหว่างบุคคล หรือการติดต่อกันเป็นกลุ่มก็สามารถทำได้ โดยใน Google Hangout สามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ผ่านการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ หรือจะส่งข้อความถึงเพื่อน โดยที่ผู้ใช้สามารถซิงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา าด้วย ซึ่งจะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ในวิดีโอถัดไปเราจะมาลองโทรศัพท์คุยกัน Hangout วิดีโอ และส่งข้อความถึงกันโดยผ่าน Google Hangout กันครับ